นเหม็นๆ ครับ ความสกปรกหมูเยอะๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหน่อยครับ กลิ่นเหม็นครับ ช่างน่าสงสารเจ้าหมูจังที่หลายคนเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีต่อการเลี้ยงหมู แต่หลายคนคงไม่ทราบกันสินะครับ ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงหมูแนวใหม่ ไร้กลิ่น ที่เรียกกันว่าหมูหลุม แต่เอ หมูหลุมจะเป็นยังไง จะเลี้ยงแบบไหน วันนี้เราจะไปตามคนเลี้ยงหมูหลุมที่ว่านี้กันครับเขาบอกว่าอยู่แถวราชบุรี ไปกันเลยสำหรับการเดินทางใช้เส้นทางสายเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐมเข้าราชบุรี หรือเส้นทางสายใหม่ทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพพุทธมณฑลไปพบกับถนนเพชรเกษมก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม16กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไป เลยตัวเมืองไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จากนั้นถึงแยกไฟแดงแรกเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางทุ่งหลวง 4 กิโลเมตร ก็จะถึงฟาร์มเลี้ยงหมูหลุมกันแล้ว และพี่เกษตรกรคนนี้ล่ะครับ พี่สุพจน์สิงโตสีเจ้าของฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่หัวใจหมูหลุมอูดอูดยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มหมูหลุมของผมครับ ว่าแต่หมูหลุมคืออะไร เลี้ยงแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเป็นไปได้เหรอ อ้าวพี่สุพจน์ครับ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยครับ หมูหลุมเนี่ยคือเป็นการเลี้ยงแบบมีวัสดุรองพื้นนะครับ โดยใช้วัสดุธรรมชาตินะฮะอย่างเช่น แกบฟางข้าวนะครับเอามาลองสูงประมาณสัก 60เซนนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาตินะฮะในการหมักนะครับทำให้น้องหมูเนี่ยเขาอยู่สบายนะครับ แล้วก็ ทำให้เขาเนี่ยไม่ป่วยไม่เป็นโรคนะครับ การเลี้ยงระบบนี้นะฮะทำให้ไม่มีมลภาวะนะครับ ไม่มีคองเสียออกนอกระบบเมื่อเราเดินเข้ามาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นและก็ไม่มีแมลงวันทำให้สุขภาพหมูนี่ดีขึ้นครับ เรียกว่าการเลี้ยงหมูหลุมเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรยุคนี้ทีเดียวเลยล่ะครับ ว่าแต่พี่สุพจน์ทำไมถึงมาเลี้ยงหมูหลุมได้ล่ะครับ ว่าผมเองเนี่ยเป็นสัตวบาลนะครับนะฮะทำงานในฟาร์มนะฮะเมื่อประมาณ 10กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี 49 ผมเข้าฟาร์มนะฮะก็ได้กลิ่นนะฮะได้กลิ่นของขี้หมูนะครับทำให้ผมเนี่ยนะฮะป่วยนะครับจนอาเจียนเป็นเลือดนะครับนะฮะไอเป็นเลือดเลยนะครับเราก็คิดว่าการเลี้ยงหมูระบบทั่วทั่วไปนะครับมันเป็นการสร้างมลพิษสิ่งแวดล้อม และการตัวตัวผู้เลี้ยงด้วยนะครับเราจริงคิดว่าการเลี้ยงระบบ ที่ที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับมันน่าจะเป็นทางออก ผมก็มาเจอกลุ่มของชาวบ้านนะครับ ที่เลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาเขาเลี้ยงหมูหลุมนี่คืออะไร เข้าไปทำคลอดนะฮะหมูหลุมนะครับ เราก็คิดว่าอันนี้แหละคือเป็นทางเลือกและทางรอดของเราเลย และพี่สุพจน์ก็เล่าให้ฟังอีกว่า ผู้ที่ริเริ่มการเลี้ยงหมูหลุมคนแรก เป็นชาวเกาหลีชื่อโชฮานคิวครับ ได้ค้นคว้ามาถึง 50 ปี ในศูนย์เกษตรธรรมชาติเกาหลีสำหรับประเทศไทย ผู้ที่นำหลักการเลี้ยงหมูหลุมของชาวเกาหลีมาเลี้ยงคนแรกก็คือ อาจารย์โชคชัยสารากิจครับ โดยนำมาทดลองเลี้ยงที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนายั่งยืนภาคเหนืออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ อาจารย์โชคชัยสารกิจนะครับอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับ เราก็ตามไปเลยนะฮะพากลุ่มชาวบ้านเข้าไปนะครับ แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการทำคอก การทำจุลินทรีย์ การทำอาหารเพื่อลดต้นทุน แล้วก็นำมาเลี้ยงนะฮะแล้วก็เป็นทางออกของเรานะครับ แล้วก็เราก็ได้เพิ่มมูลค่าของการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยให้สูงขึ้นได้ครับ ทดลองเลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณ30 แม่นะครับสามสิบแม่ก็ประมาณได้ลูกประมาณสักร้อยตัวช่วงแรกนะครับ เมื่อเลี้ยงทีแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเรามีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับเวลาไปทำงานเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำคอกหมูนะฮะแล้วก็เราได้ปุ๋ยอย่างมหาศาลเลยนะครับตอนนั้นเนี่ย เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะขยายนะฮะเราก็ขยายก็เลยส่งเสริมกลุ่มของชาวบ้านนะครับให้มาเลี้ยงหมูหลุมด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อเผยแพร่ที่จะให้คนรู้จักหมูหลุมเพิ่มขึ้น เนื้อหมูที่ที่ดีเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปปะปนกับหมูทั่วไปนะครับ เราก็เลยเปิดตลาดชุมชนนะครับ โดยทำเขียงชุมชนให้ชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้กินก่อน ซึ่งก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะฮะในชุมชนอย่างสูงมาก เมื่อเรารวมเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับ ข้อดีก็คือว่านะครับเรามีกำลังต่อรองในเรื่องของการขาย เมื่อมีหมูมีจำนวนมากขึ้นนะครับ เราก็ได้ขายนะฮะเป็น ล็อตๆนะฮะทำให้เราขายราคาที่สูงขึ้นได้ ครั้งแรกที่เราทดลองเลี้ยงเป็น1โรงเรือประมาณ 100 ตัวนะครับเราก็ได้ขยาย ณ ปัจจุบันนี้ก็เป็น 1,500 ตัว ในกลุ่มในเครือข่ายของจังหวัดราชบุรีเองก็มีประมาณสัก 30 ครัวเรือนนะครับ ก็มีกำลังการผลิตนะฮะรวมกันปีหนึ่งก็ประมาณ2,000ตัว ตอนณตอนนี้นะครับ เราก็ได้ส่งเสริมนะฮะให้เลี้ยงหมูหลุมในกลุ่มต่างๆ แล้วก็ในอำเภอต่างๆนะครับของจังหวัดราชบุรีเองเพื่อที่จะ ให้ผู้บริโภคนะครับที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้บริโภคหมูที่ปลอดภัยมากขึ้นครับแล้วการเลี้ยงหมูหลุมมันดียังไงล่ะครับ การเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยนะครับทำให้ผู้เลี้ยงเนี่ยครับมีเวลามากขึ้นนะครับ อีกทั้งต้นทุนการเลี้ยงเนี่ยที่ถูกลงนะครับ แล้วก็สุขภาพของผู้เลี้ยงดีขึ้นเนื้อหมูนะครับก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับ เพราะผู้บริโภคเนี่ยต้องการเนื้อหมูที่ปลอดยาปฏิชีวนะอย่างแท้จริง 100%นะครับซึ่งในหมูหลุมเนี่ยทำได้นะครับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ไม่มีน้ำเสียออกนอกระบบนะฮะแล้วก็อีกทั้งยังกลิ่นและแมลงวันเนี่ยลดลง การเลี้ยงหมูหลุมนะฮะในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับลำดับแรกเนี่ยครับก็คือในเรื่องของอาหารนะครับ ปกติหมูเนี่ยจะกินอาหารอยู่ประมาณคิดเป็นค่าอาหารอยู่ประมาณ3,500ถึง3,700 บาทต่อตัว แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงระบบเนี้ยเราสามารถเอาอาหารธรรมชาติอย่างเช่น ต้นกล้วยนะครับเอามาหมักนะครับแล้วก็เอามารวมกับอาหารที่เราเลี้ยง ซึ่งซึ่งเป็นอาหารอาหารข้นนะครับทำให้ต้นทุนลดลงอยู่ตัวประมาณ 800ถึงบาทอันดับ2นะครับหมูเองเนี่ยสุขภาพเขาจะแข็งแรงนะแล้วก็ทำให้ลดต้นทุนในเรื่องของยา นะครับ ปกติหมูตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ยาเนี่ยโดยรวมแล้วประมาณตัวละ4ี่ถึงห้าบาทนะครับ แต่ระบบนี้ก็คือไม่ใช้ยาเลย ที่แล้วมาเนี่ยก็คือ การเลี้ยงหมูเนี่ยจะมีพื้นคอกที่แข็งนะครับ เป็นพื้นซีเมนต์นะครับ แต่เมื่อหมูเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียนแบบธรรมชาตินะครับ มีพื้นที่ที่นุ่มนะครับ สุขภาพเขาก็จะดีขึ้น เพราะว่าเขาจะไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บกีบนะครับ นะฮะแล้วก็เราได้ทดลองในเรื่องของการไม่ทำวัคซีนนะครับ ปรากฏว่าหมูพวกนี้นะครับแทบไม่ต้องการยาปฏิชีวนะเลย 100%นะครับ แล้วก็อาจจะต้องใช้คอนเซปต์ว่า คอหมูไม่เจอเข็มได้เลยครับ เรียกว่าการเลี้ยงหมูหลุมเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ต้นทุนไม่สูง ไม่มีกลิ่นเหม็น เลี้ยงปีเดียวคืนทุน แถมยังเป็นทางเลือกที่ดีของผู้บริโภคที่จะได้บริโภคเนื้อหมูที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง 100%ที่สำคัญระบบนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะเลี้ยงแบบธรรมชาติ เน้นการใช้วัสดุจากท้องถิ่นที่หาง่าย เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ อะไรมันจะดีขนาดนั้นล่ะครับพี่สุดโพส คอนเฟิร์ม ดีจริงๆครับ เลี้ยงหมูหลุม ไร้กลิ่นเหม็น ไร้แมลงวันไม่มีน้ำเน่าเสีย แม้จะเลี้ยงหมูเป็นร้อย ๆ ตัว ต้นทุนก็ต่ำกำไรดี เลี้ยงง่าย และก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในตอนหน้าเราจะตามพี่สุพจน์ไปดูการเลือกพันธุ์หมูดี อ้วนพีขายได้ราคากันต่อนะครับฟาร์มผมนะ มีวิธีการที่ทำให้ลูกดก การผสมเทียนที่ทำให้ลูกดกเนี่ยทำยังไงนะครับ เชิญดูเลยครับ